อยากให้ผมเล่นเกมอะไรเกมไหนค่ายอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆ โอ้โห ข้างนอกมันแตกดีจังวะ หน้าหน้าทองก็มา เอาเรื่องเขียวก็มาครับ วายลงครับ แบบนี้ไหลม่วงต่อหน้าแดงต่อเย็ดเคเฮ้ย สาวถ้ำวันนี้ ข้างนอกไหลค่อนข้างดีนะฮะ แต่ว่า เราจะทำการซื้อฟรีเกมหลังจากจบ จบนะ จบออโต้นี้นะครับ สิบรอบนะฮะ นอกไหลขนาดนี้ ในจะไหลขนาดไหน เดี๋ยวรอดูนะครับ รอชมนะฮะไปครับ จะปังหรือปังพีนาศนะฮะ มาดูกันอีกทีหนึ่งครับ ไปครับ ซื้อเป็นสิบห้าร้อยบาทนะเพื่อนๆ ได้สี่ตัวนะครับ สิบหมุนฟรีนะสำหรับสาวถ้ำนะครับผมมา ทุนของเรา 500 บาทวันนี้จะรอดไม่รอด ขึ้นอยู่กับฟรีนี้เนี่ยแหละ ช่วงหลังๆ นะครับ ค่าย PG เขาว่าแข็งเหลือเกิน เหนียวเหลือเกินนะครับ ลองมาดูสิสาวถ้ำแดกจนจะอ้วนอยู่แล้วนะฮะ วันนี้มันจะจ่ายให้เราไหม โอ้โห หน้าแดงมาอย่างสวย แต่เสือกไม่แตก ไหลเอไป ของงามๆ นะ โอ้โห เปลี่ยนเป็นตัวม่วงขนาดนี้ แตกให้ไหมอะ คูณสสิบองแล้วครับ สวยครับของม่วงแถวหนึ่งอยู่ไม่ได้ม่วงแถวหนึ่งยังไม่ให้สวยงามครับส้อยเออโอ้โหเหลือห้ารอบครับ ได้กำไรแล้วนะ ซื้อไปห้าร้อยตอนนี้เราได้มาหกร้อยแล้วครับ เหลืออีกสี่หมุนครับ คูณสิบแปดก็อยู่ ยังไงครับสวยงาม สวยงามนะ คูณยี่สิบแล้วครับ เหลืออีกสามหมุน กำไรเน้นๆแล้วครับ 300 บาทครับ ขออีกสักนิดนึง ได้ไหมเพื่อน ได้ไหมเพื่อนทีสุดท้าย โอ้โห แม่งไม่ให้ ได้กำไร 317 บาทนะครับ ซื้อไป 500 กันนะทุกคน มา 958 น่าจะซื้อเบ็ด ได้ครับ ซื้อเบ็ด 14สวยงามไป ลุยกันต่อครับได้ 5 ตัวครับ ไม่ต้องรอช้าไม่ต้องล้างหน้ากระดานกันแล้ว ลองดู อัดเป็ดดูครับ หมดแม็กกันไปเลยว่าวไปแล้วครับสามทีครับสี่ทีเข้าไปแล้วครับ เยียดเคห้าทีเข้าไปแล้ว เฮ้ยเออโหแตกโคตรกระจอกเลยว่ะสองบาทแปดสิบ หรอบนี้แม่งเกลือจัด เอาแล้ว ยังไงต่อ โอ้โห เปลี่ยนเป็นหน้าทองหน้าแดงเย็ดเป็ด เหลือสี่ทีสุดท้ายรู้เรื่องฟรีนี้กูบอกเลยว่ารู้เรื่อง 81 บาท 20 สตังค์นะครับ จ่ายโคตรกากโอ้โหซื้ออย่างแรงครับ รอสเต็มกราฟ เลยนะครับ เล่นอัดเบ็ดเล่นนอกแม่งเลยนะครับ ไม่ซื้อแล้วนะ เล่นนอกดูครับ เป็ดยี่สิบอ้าวเข้าฟรีเกมครับ สวยงามดีครับ ถ้ารอบนี้มึงจ่ายมานะมึงเอ้ย เป็นเรื่องนะ พอสวยๆพอ โอ้โหวายลงยังทำอะไรไม่ได้เจ็ดเคร้อยสามสิบสองทุนห้าร้อยนะครับ ยังขาดทุนอยู่อีกนิดหน่อยนะ น่าจะกลับมาเท่าทุนแล้วนะ ฮ้ยยังวะขาดอีกเจ็ดบาท โยนดีมีลุ้นนะฟีนี้ยังไงครับ ถ้ากำไรผมปิดคลิปเลยนะผมเลิกเลยนะ อ้าวกำไรแล้วครับ กำไรแล้วครับแบบนี้วายลงโอ้โหสวยงามจัด แบบนี้ครับโอ้โหสองพันเก้าสิบสองวายลงต่อเนื่อง ดูม่วง ดูม่วงดิเคก็ได้โอ้โหลายอย่างสวย ไปต่อไม่ได้ครับ 4 1 1 4 บาทกำไรหน่อหน่อกำไรเน้นๆครับอู้หูยังงามนะเพื่อนๆ ใครอยากแตกแบบนี้นะครับ ใครอยากตามผมมาที่เดียวกับผมนะครับ อยากได้โปรลับไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับ มีลิงก์อยู่นะครับ สมัครสมาชิกกันก่อนนะเพื่อนๆ แล้วก็ทักหาแอดมินนะครับ รับโปรลับเลยทันทีนะเพื่อนๆ โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกมสาวท่ามค่า PG นะฮะงบ 500 บาทนะครับผมกำไร4,000กว่าบาทนะครับ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนะทุกคนอยากได้โปรลับไปโพสต์ปักหมุดเท่านั้นทักหาแอดมินก่อนนะเพื่อนๆ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะเพื่อนๆบ๊ายบายครับ